Besok, apa yang akan kita lakukan? Saya tidak tahu. Kita punya satu hari untuk berkeliling di kota. Haruskah kita bertanya kepada pemandu wisata kita? Iya, Pak. Saya sedang mendengarkan Anda. Bisakah Anda memberikan saran kepada kita museum yang lain? Kita juga ingin mempunyai pemandu wisata yang bisa berbicara bahasa Perancis, anda harus mengunjungi Museum Phuket Taihua. Museum itu adalah museum yang menceritakan cerita tentang komunitas Cina di Phuket. Bagaimana dengan pemandu orang Prancis? Saya akan menghubungi Anda sekitar jam pukul 5 sore ya. Saya perlu mencari seseorang yang bersedia menjadi pemandu Anda. Baiklah, kami akan menunggu konfirmasi Anda. สำหรับบทเรียนที่ 5 ตอนที่3นี้ นักท่องเที่ยวทั้งสองคนปรึกษากันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรดี นักท่องเที่ยวคนแรกบอกว่ายังไม่รู้ และยังมีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในตัวเมืองจึงขอคำแนะนำจากมักคุเทศมักคุเทศตอบว่ายินดีให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวขอให้มักคุเทศแนะนำพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่ง และต้องการหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วย มักคุเทศพิพิธภัณฑ์แนะนำว่าต้องไปดู พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวสอบถามเกี่ยวกับ การหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส มักคุเทศพิพิธภัณฑ์หอยบอกว่าจะติดต่อนักท่องเที่ยวทั้งสอง ตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นเพราะต้องหาคนที่ว่างสำหรับมาเป็นมักคุเทศให้นักท่องเที่ยวแจ้งว่าโอเคไม่มีปัญหา และจะรอให้มักคุเทศพิพิธภัณฑ์ติดต่อกลับมา ำหรับประโยค besok apa yang akan kita lakukan แปลว่า พรุ่งนี้ เราจะทำอะไรกันคำว่า besok แปลว่าพรุ่งนี้คำว่า akan แปลว่า จะคำว่า lakukan แปลว่าทำคำว่า kita แปลว่า เราสำหรับประโยค Saya tidak tahu. Kita punya satu hari untuk berkeliling di. Haruskah kita bertanya kepada pemandu wisata kita? แปลว่า ฉันไม่รู้ เรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเดินเที่ยวในเมือง ลองถามไกด์ของเราดีไหม ประโยค Saya tidak tahu แปลว่า ฉันไม่รู้คำว่า punya แปลว่า มีคำว่า satu แปลว่า หนึ่งคำว่า hari แปลว่า วันคำว่า untuk แปลว่า เพื่อสำหรับคำว่า berkeliling แปลว่า เดินรอบๆเดินเล่นคำว่า di แปลว่า ที่ คำว่าก็ตา แปลว่า เมือง คำว่าฮารุสกาแปลว่า ควรจะ คำว่าบ e r ท a n y a แปลว่า ถาม สอบถาม คำว่าก็ป a ดาแปลว่า แก่ ที่ คำว่า ประมาณดู แปลว่า มาคุเทศคำว่า วิสตาแปลว่า การนำเที่ยว สำหรับประโยค Iya Pak saya sedang mendengarkan Anda แปลว่า ใช่ค่ะคุณ ดิฉันฟังคุณอยู่ ภาษาไทยอาจจะพูดใหม่ว่า ใช่ค่ะ ดิฉันรอคำถามคุณอยู่ คำว่า sedang แปลว่ากำลัง คำว่า mendengarkan แปลว่าฟังสำหรับประโยค Bisakah Anda memberikan saran kepada kita museum yang lain? Kita juga ingin mempunyai pemandu wisata yang bias berbicara bahasa Perancis แปลว่าคุณสามารถแนะนำที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งให้เราได้ไหมเราต้องการมัคคุเทศภาษาฝรั่งเศสคำว่า Bisakah แปลว่า สามารถคำว่า memberikan แปลว่า ให้คำว่า saran แปลว่า แนะนำคำว่า lain แปลว่า อื่นอื่นคำว่า juga แปลว่า ด้วยคำว่า ingin แปลว่าต้องการคำว่า m e m p u n y a แปลว่า มีคำว่า pemandu wisata แปลว่า มักคุเทศคนนำเที่ยว คำว่า bisa แปลว่า สามารถ คำว่า berbicara แปลว่า พูด คำว่า bahasa แปลว่า ภาษา คำว่า Prancis แปลว่า ฝรั่งเศส สำหรับประโยค Anda harus mengunjungi Museum Pukettai Museum itu adalah museum yang menceritakan cerita tentang komunitas Cina di Phuket. แปลว่า คุณต้องไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องประวัติของชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่า harus แปลว่าต้องคำว่า mengunjungi แปลว่าเยี่ยมคำว่า itu แปลว่านั้นคำว่า adalah แปลว่าคือเป็นคำว่ามันจริตากันแปลว่าบอก เล่าคำว่าจริตาแปลว่าเรื่องราวคำว่าต้นต a n แปลว่าเกี่ยวกับคำว่า komunitas แปลว่าชุมชนคำว่าจีนาแปลว่าจีนสำหรับประโยค Bagaimana dengan pemandu orang Prancis แปลว่า